แรมของ iPhone SE 2 มีเท่าไหร่ แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะบอกข้อมูลที่ทราบตรงนี้ให้นะครับ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า Apple ไม่เคยบอกเรื่องขนาดของแรม ไม่เคยบอกเรื่องขนาดของ ความจุแบตเตอรี่ที่ให้มาเท่าไหร่ แต่ในการที่เขาจะบอกนั้น ในเรื่องของแบตเตอรี่เขาจะบอกแค่ว่าใช้งานได้สูงสุดกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับหรือไม่งั้นก็เอาไปเทียบกับรุ่นที่ก่อนหน้า มาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนนะครับในแบตเตอรี่ทาง Apple ได้บอกเอาไปว่า ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่บน iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นจะเทียบเท่ากับ iPhone 8 ใช้งานได้พอๆกันการดูข้อมูลเนื้อหาบนวิดีโอนะครับสามารถทำได้สูงสุดประมาณ 13 ชั่วโมง แล้วก็การดูเนื้อหาผ่านสตรีมมิ่งนะครับอาจจะได้ที่ 8 ชั่วโมงนะครับแล้วคราวนี้ นี้เราไปดูข้อมูลพื้นฐานของ iPhone 8 จากการที่ฝั่ง iFix It ได้แกะเครื่อง iPhone 8 แล้วก็ไปดูจำนวนของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนะครับพบว่าข้อมูลของ iPhone 8 นั้นใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุที่ 1,821มิลลิแอมนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่า iPhone SE ใช้สเปคเดียวกันกับ iPhone 8 เลยแบตเตอรี่ของ iPhone SE ก็น่าจะอยู่ที่ 1,821มิลลิแอมเช่นกันนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวรายงานจากทางเว็บไซต์จีนบางเว็บไซต์ครับสเปคแบตเตอรี่ของ iPhone SE ปี 2020 ก็คือแบตเตอรี่เขาเท่านี้แหละความจุเท่าๆกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องรอ การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ iPhone SE 2020 วางขายนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีทางฝั่ง i f i x it จะเป็นทีมที่แกะออกมาดูเช่นเดิมครับเดี๋ยวตรงนั้นเราก็จะได้เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าแบตเตอรี่ของ iPhone SE นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ต่อมาในเรื่องของแรมครับอย่างที่บอกไป Apple ไม่ได้บอกเรื่องของแรมนะว่า iPhone SE มาพร้อมแรมเท่าไหร่แต่ผมอ้างอิงข้อมูลอย่างนี้ครับ iPhone 8ให้แรมมาทั้งหมด2 g b นะครับส่วน iPhone 8 Plus ให้แรมมาทั้งหมด 3 g b ในตระกูล iPhone 11 Series จะให้แรมมาทั้งหมด4 g b นะครับ แต่รายงานล่าสุดครับจากเว็บไซต์เดียวกันครับจากเว็บไซต์จีนที่ 1 แล้วก็ไปตรงกับหลายๆเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับในฝั่งตะวันตก มีรายงานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า ใน iPhone SE นะครับจะใช้แรมความจุ3 g b ในข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปรอดูอีกเช่นเดิมครับหลังจากที่ iPhone SE วางขายออกมา เปิดขายวันแรกก็คือ 17 เมษายน ก็คือวันนี้แหละนะครับในฝั่งของต่างประเทศนะครับ และหลังจากนั้นคาดว่าอีกไม่นานก็จะมีการจัดส่ง ่งพอหลังจากนี้ครับไม่น่าจะเกินอีกวิกสองวิกนะครับหลังจากที่คนเขาได้รับเครื่องไปแล้ว เดี๋ยวก็จะมีการทดสอบด้วยแอปพวก Greek Bench Test นะครับแล้วตอนนั้นเราจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของคะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนแรมอยู่บน iPhone SE รุ่นที่ 2 นี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าสรุปนะตอนนี้ ตีง่ายๆไว้ก่อนแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 1,821 มิลลิแอมแล้วก็แรมจะมาพร้อม 3 กิกะไบต์นะครับนี่คือความเป็นไปได้ที่สูงที่สุดะตอนนี้ที่เรารู้นะครับเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลคอนเฟิร์ม 100%เมื่อไหร่ เดี๋ยวผมจะไปแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ที่วิดีโอนี้ไว้แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะมีข่าวสารอัปเดตของ iPhone SE 2020 มาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการติดตามผมต้อม iMode สวัสดีครับ Let's go.